การสู้รบนอกเมืองเป็นการง่าย อีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่มีการฆ่ากันตายในพระนคร จึงทรงอนุญาตให้สร้างเมืองตามที่กำหนด มโหสถกราบทูลว่า ขณะกำลังดำเนินการก่อสร้าง ขออย่าเพิ่งให้ชาวพระนคร ไปหาฟืนและของป่าในบริเวณนั้น เพราะเมื่อชาวเมืองไป เกิดทะเลาะวิวาทกับพวกคนงาน ที่กำลังทำการก่อสร้าง งานก็จะล่าช้า และจะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันความสงสัยที่จะเกิดขึ้นในขณะทำการก่อสร้างพระราชวัง มโหสถจึงกราบทูลว่าโขงช้างของข้าพระองค์ ชอบเล่นน้ำเมื่อน้ำขุ่นขึ้นมา ชาวเมืองจะโกรธเคืองว่า ตั้งแต่มโหสถมา พวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใส แล้วไปกราบทูลฟ้องร้อง ขอพระองค์กรุณาอดกลั้น เรื่องนี้ไว้ อย่ากริ้วพวกข้าพระองค์ พระเจ้าจุลนีตรัสว่า จงปล่อยให้โขงช้างพวกเจ้าเล่นน้ำตามสบายเถิด จึงออกประกาศว่า ผู้ใดไปสถานที่ก่อสร้างพระนครของมโหสถ จะถูกปรับไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะมโหสถ พาคนของตนออกจากพระนคร ไปสถานที่เตรียมการสร้างพระนครกำหนดให้สร้างบ้านชื่อว่าคักคริ ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้น ให้เป็นที่อยู่ของช้าง ม้า รถ พาหนะ และโคจากนั้นจึงวางแผนและออกแบบพระนคร แบ่งหน้าที่ให้คนทั้งหมดรับผิดชอบในแต่ละส่วน แล้วเริ่มลงมือขุดอุโมงค์ ประตูอุโมงค์ใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ให้คนประมาณหกพันคน มีหน้าที่ขุดอุโมงค์ใหญ่นำกรวดทรายมาเทลงในแม่น้ำคงคา จนขุนคลักไหลไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัย ชาวเมืองก็พากันบ่นว่าตั้งแต่มโหสถมา พวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใส แม่น้ำของคาขุนมัวไปหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ สายลับที่มโหสถวางไว้ แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าโขงช้างของมโหสถลงเล่นน้ำจึงทำให้น้ำในแม่น้ำคงคาขุนเป็นตม ธรรมดาว่า ความประสงค์ พระโพธิสัตว์ย่อมประสบผลสำเร็จไม่ยากในที่ที่คนขุดอุโมงค์ จึงไม่มีรากไม้ ศิลากรวดเป็นต้น ที่จะทำให้งานล่าช้า ประตูทางเข้าอุโมงค์ขนาดใหญ่อยู่ในเมือง คนสามารถเดินเข้าไปพร้อมกันได้ ราวสามพันคน มโหสถให้ขุดอุโมงค์เป็นทางเดิน ให้บรรจุกรวดทรายในถุงหนัง ไปถมในนครนั้น ให้ครุกดินเหนียว เป็นปูนโบกกำแพง สำหรับประตูทางเข้าอุโมงค์ใหญ่ เป็นประตูคู่สูงถึง 18ศอก มีกลไกยนต์สำหรับควบคุมการเปิดปิด ผนังอุโมงค์ทั้งสองข้างก่ออิฐถือปูน ด้านบนอุโมงค์ ปูไม้เป็นเพดาน เอาดินเหนียวุดตรงที่เป็นช่องแล้วยาด้วยปูนขาว มีประตูใหญ่สำหรับเข้าออก 80 แห่ง ประตูเล็กอีกหกสิบี่แห่ง ทุกประตูมีกลไกปิดเปิด ระหว่างสองข้างของผนังอุโมงค์ระดับโคมไฟไว้เป็นระยะ โคมไฟทุกดวง มีสวิตเปิดปิด เพียงอันเดียว เมื่อเปิดก็สว่างพร้อมกันหมด เมื่อปิดก็ดับพร้อมกันหมด มีห้องบรรทมหนึ่งร้อยเอ็ดห้อง มีเครื่องลาดต่าง ๆ ไว้ในห้องบรรทมทุกห้อง แต่ละห้องมีสเวตฉัตรไว้ที่ประทับทุกแห่ง นอกจากนั้น ศิลปินได้ถักรูปสตรีด้วยเส้นปานงดงาม ตั้งไว้ตามห้อง ถ้าไม่จับต้องก็จะไม่รู้ว่าเป็นรูปคน พวกช่างวิจิตรศิลป์ได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิจิตรเป็นรูปต่างๆ ระหว่างผนังอุโมงค์ ส่วนช่างสามร้อยคน ที่มโหสถให้มีหน้าที่สร้างพระราชวัง และให้ต่อเรือบรรทุกไม้มานั้น ก็ได้ถอเรือบรรทุกอุปกรณ์สำหรับสร้างพระนครมาตามแม่น้ำคงคา ให้นำอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้น ไว้ในสถานที่สร้างพระนคร แล้วให้นำเรือไปแอบอย่างมิดชิด เมื่อสร้างพระนครเสร็จแล้วจึงค่อยนำมา มโหสถดำเนินการสร้างพระนครเสร็จ ภายในระยะเวลาสี่เดือน ประกอบด้วยคูค่ายกำแพงเมือง ป้อมปราการ ประตูเมืองสมประตู หมู่มหาปราศาสตร์ราชนิเวศรองช้างสะปกครณี และอุโมงค์ใหญ่ ครั้นผ่านไปได้สี่เดือน มโหสถได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระราชา พระเจ้าวิเทหราช ร้อมด้วยจตุรงคเสนา เสด็จสู่นครอันมั่งคั่งที่มโหสถสร้างไว้ พระราชาเสด็จไปสู่ปราสาททรงสนานประวรกาย ทรงแต่งพระองค์แล้ว เสวยพระกยาหาร ทรงพักพระอิริยาบถครั้นตกเย็น ทรงรับสั่งราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าจุลนี ให้ทรงทราบว่า พระองค์เสด็จมาถึงแล้ว พระเจ้าจุลนีทรงดีใจว่าศัตรูเหมือนลูกไก่ในกำมือ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ไม่มีทางที่จะหนีไปไหนพ้น ทรงพระราชทานรางวัลแก่ราชทูต เพื่อจะแสดงให้ทูตเห็นว่าพระองค์ทรงดีใจ แล้วรับสั่งให้หาเลิกอภิเษกสมรสไว้ ราชทูตจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราช กราบทูลให้ทรงหาเลิกที่สมควรแก่การอภิเษกพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงหาเลิก แล้วส่งราชทูตถือราชสาร ไปถวายพระเจ้าจุลนีกำหนดวันพระราชทาน พระธิดาให้เป็นมเหสี พระเจ้าจุลนีตรัสลวงราชทูตว่าจะส่งไปตามเลิกยามนั้น ครั้นราชทูตกลับไปแล้ว ทรงให้สัญญาณ แก่พระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ พร้อมทั้งทหารทั้งสิบแปดกองทัพ เตรียมการรบพระราชาทั้งหมดก็เคลื่อนทัพทันที เมื่อพระเจ้ากรุงปัญจาระ จะเสด็จออกทำสงคราม ได้ทูลเชิญพระนางสรากเทวี ผู้พระราชมารดา พระนางนันทาเทวี พระมเหสี เจ้าชายปัญจาลจันทะพระราชโอรส เจ้าหญิงปัญจาลจันที พระราชธิดา รวมสี่องค์ ให้มาอยู่ในตำหนักเดียวกันกับนางสนม